สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานะครับในบทนี้นะครับเป็นบทที่ 9 แล้วนะครับบทที่ 9 ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนะครับและตอนนี้ครับเป็นตอนที่ 9.1นะครับตอนที่ 9.1 ก็ว่าด้วยเรื่องของแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับมีเนื้อหาย่อยด้วยกัน 3 เนื้อหาด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยเรื่องของความหมายของแหล่งเรียนรู้ ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ และประเภทของแหล่งเรียนรู้ครับ แต่ว่าตอนนี้เราจะยกตัวอย่างนะครับที่มีผู้ให้ความหมายไว้นะครับ ที่สำคัญสำคัญได้แก่กระทรวงศึกษาธิการนะครับสำหรับกระทรวงศึกษาธิการนั้นนะครับ ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้นะครับ ว่าเป็นสื่อที่อยู่รอบตัวเรานะครับ ที่ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเนี่ยสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะครับ เช่น ประเภทสื่อธรรมชาตินะครับสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี หรือไม่ก็พวก เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วก็ชุมชน แล้วก็แหล่งอื่น ๆด้วยครับ มาดูอีกความหมายหนึ่งนะครับ จากความหมายของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาตินะครับ ก็ได้ให้ความหมายของแหล่งเรียนรู้เอาไว้นะครับ หรือว่าแหล่งวิทยาการเนี่ยนะครับ บอกว่า แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวิทยาการนี่หมายถึงตัวบุคคลนะครับ สถานที่ธรรมชาตินะครับ หน่วยงานองค์การนะครับ รวมถึงสถานประกอบการ ชุมชน แล้วก็อื่นๆนะครับ ที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะครับ ทั้งที่เป็นธรรมชาติ แล้วก็ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้แก่ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนรวมถึงผู้สนใจนะครับได้สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ครับ อีกความหมายหนึ่งนะครับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษานะครับก็ยังได้สรุปความหมายนะครับของแหล่งเรียนรู้เอาไว้อีกนะครับ ว่าหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในสังคมรอบตัวเรานะครับทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งไม่มีชีวิตนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วก็รวมไปถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น นะครับเป็นแหล่งความรู้นะครับที่ทำให้คนในสังคมนั้นเกิดการเรียนรู้ แล้วก็เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับ จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ ก็พอจะสรุปได้ว่านะครับแหล่งเรียนรู้นั้นเนี่ยนะครับ ก็หมายความรวมถึงตัวบุคคลนะครับ สิ่งของสถานที่และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถที่จะให้ความรู้เฉพาะตัวนะครับแล้วก็เชื่อมโยงความรู้นะครับเป็นความรู้ที่ รวมไปถึงประสบการณ์ใหม่ๆ นะครับให้แก่บุคคลทุกระดับทุกเพศ แล้วก็ทุกวัยที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ครับ มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับ หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของความสำคัญของแหล่งเรียนรู้นะครับ ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับ โดยที่มีการกล่าวอ้างไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ด้วยนะครับ โดยได้มีการให้ความสำคัญกับแหล่งการเรียนรู้ไว้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ จึงได้มีการกำหนดให้รัฐเนี่ยนะครับจะต้องส่งเสริมการดำเนินงานนะครับแล้วก็การจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้นะครับมีการกำหนดไว้ในมาตราที่ 25 ดังนี้ครับ มาตราที่ 25 รัฐจะต้องส่งเสริมการดำเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ อันได้แก่ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ นั่นแหละครับเป็นข้อความที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ครับสำหรับความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ สามารถที่จะสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้นะครับ ข้อที่ 1 แหล่งเรียนรู้นั้นเป็นแหล่งที่รวมขององค์ความรู้อันหลากหลายนะครับพร้อมที่จะให้ผู้เรียนนั้นเข้าไปศึกษาค้นคว้า ด้วยกระบวนการนะครับการจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างกันนะครับของแต่ละบุคคล แล้วก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยครับ ข้อ2ครับเป็นแหล่งเชื่อมโยงนะครับให้สถานศึกษาและก็ชุมชนนั้น มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะครับทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้แก่บุตรหลานของตนเองครับ ในข้อที่ 3 ครับ เป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่สำคัญให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับ เกิดความสนุกสนาน แล้วก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ข้อ4ครับทำให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้จากการที่ได้คิดเองปฏิบัติเองนะครับ แล้วก็สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม แล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย ข้อ5ครับทำให้ผู้เรียนนั้นได้รับการปลูกฝัง ให้รู้แล้วก็รักท้องถิ่นของตนเองนะครับ มองเห็นคุณค่าแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนของตนนะครับ พร้อมที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตครับ มาถึงประเด็นต่อไปนะครับ ประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของประเภทของแหล่งเรียนรู้ครับ ตามทฤษฎีแล้วนะครับ แหล่งการเรียนรู้นั้นสามารถที่จะจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 4 ประเภทด้วยกันนะครับ ประเภทที่1ครับ เป็นประเภทของแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลนะครับ อันได้แก่บุคคลทั่วไปที่อยู่ในชุมชนนะครับ ซึ่งสามารถที่จะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้อื่นที่สนใจที่อยากจะเรียนได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นชาวนา เป็นชาวสวน ชาวไร่ ช่างฝีมือ หรือว่าพ่อค้านักธุรกิจ รวมถึงพนักงานบริษัท ข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์ ศิลปิน นักกีฬา หรือว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคลได้เช่นกันครับ แหล่งการเรียนรู้ประเภทที่2ครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ อาทิเช่น สถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน สถานที่ราชการ สถาบันการศึกษานะครับ สถาบันทางศาสนานะครับพิพิธภัณฑ์ ตลาดร้านค้า ห้างร้าน บริษัท ธนาคาร โรงมหรสพโรงงานอุตสาหกรรม ห้องสมุด ถนน สะพานเขื่อนฝายทดน้ำสวนสาธารณะ สนามกีฬา สนามบินโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับ ต่างๆ เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วสามารถใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ครับ แหล่งการเรียนรู้ประเภทที่ 3 ครับ เป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาตินะครับได้แก่พวกภูเขา ต้นไม้ พืช ดิน หินแร่นะครับทะเล เกาะ แม่น้ำห้วย หนองคลองบึง น้ำตก ทุ่งนา สัตว์ป่า สัตว์น้ำรวมถึง พวกอุทยานแห่งชาติต่างๆ เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติครับ มาถึงประเภทที่ 4 ประเภทสุดท้ายนะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม รวมไปถึงประเพณีและความเชื่อ อันได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านนะครับการละเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น ศิลปะพื้นบ้าน รวมถึงดนตรีพื้นบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ประจำของชาวบ้านนะครับที่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะสืบทอดต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานให้กับชุมชนต่อไป แต่ถ้าหากว่าเราจะแบ่งแหล่งการเรียนรู้นะครับตามสถานที่ตั้งนั้น ก็สามารถที่จะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทครับ ประเภทที่ 1 คือแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในสถานศึกษานะครับอันได้แก่แหล่งการเรียนรู้ประเภทห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ มุมหนังสือในห้องเรียน ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องมัลติมีเดีย ห้องคอมพิวเตอร์หรือ ห้องอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้นครับ อีกประเภทหนึ่งนะครับคือแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับประเภทสถานที่นะครับที่อยู่ตามชุมชนต่างๆนะครับได้แก่ห้องสมุดประชาชนพิพิธภัณฑ์ หอศิลป์สวนสัตว์สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬานะครับศูนย์เยาวชน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัฒนธรรมนะครับศูนย์หัตถกรรม ตลอดไปจนถึง วัดมัสยิด ครอบครัวชุมชน สถานประกอบการต่างๆนะครับรวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ต่างๆ เหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนที่เยาวชน และก็ผู้เรียนนั้นสามารถไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ครับ